Música me ความรักเอเอยน้องเอยเอยน้องเจ้าพี่ ปัจจามิตรมาประชิดติดแคว้น แบนกรุงศรีพระปิตุลงทรงชัย ไปต่อตี ปราบปรามภัยรีที่ลุกลานพวกนี้ตัวพี่จำขอลา จากนิ่งมโนลาทอดสงสาร นั้นเสร็จศึกจะกลับมาไม่ช้านานเยาวมานยากันแสงโสกาโมโนลาอย่าเศร้าเสียใจไปเสร็จ นีหาน้อยไม่หวังฝากกายหมายพึ่งพรอครัวใน มาเกิดกรรมจำไปให้ใกลกัน น้องอยู่หลังจะละห้อยคอยหา จะหลังแต่น้ำตากันแสงสัน จะรอคงคมคืนทุกคืนวัน สุดจะหันพึ่งพงต่างวงวาน